สวัสดีครับ ตอนนี้ท่านกำลังรับฟัง i p i c Podcast สำหรับท่านที่เข้ามาฟังใหม่นะครับ Podcast ในช anel ของ i p i c เนี่ยก็จะพูดถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน หรือได้ไปค้นพบมาจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ ก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อน ๆ ได้ฟังกัน วันนี้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนมุมมอง ปกติแล้วเวลาไปเราออกไปทำงานหรือออกไปทำกิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเดินทางในที่ซ้ำๆในเวลาเดิมๆแล้วเราก็จะเกิดอาการคุ้นชินกับมัน หรือถึงขนาดที่ว่าเบื่อเบื่อที่จะออกไปทำกิจกรรมนั้น ๆ แต่มีอยู่วันหนึ่งนะฮะผมก็ออกไปทำงานปกตินี่แหละ ในเส้นทางเดิมๆที่เคยไป แต่ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไป ไอ้บรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปบรรยากาศแบบเนี้ยก็เคยเจอมาก่อนนะฝนเพิ่งหยุดแล้วก็ถนนรถก็ไม่เยอะบ้างเป็นถนนเพชรเกษมนะฮะผมขับรถข้ามจังหวัดเอ้ยข้ามข้ามอำเภอเพื่อไปทำงานอีกอำเภอหนึ่งมุมมองข้างทางอะ่ะมันเปลี่ยนไปเพราะปกติผมจะมองอีกมุมหนึ่งมองมุมเดิมๆที่เคยมอง วันเนี้ยผมลองเปลี่ยนมุมมองเป็นอีกมุมหนึ่งมองอีกทางหนึ่งสังเกตอีกที่หนึ่งจากที่ต้องสังเกต ทาง ผมก็เป็นเปลี่ยนเป็นสังเกตต้นไม้ สังเกต ภูเขามันก็เลย break through อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราสังเกตอีกมุมมองหนึ่งอะความคิดความรู้สึก มันก็ต่างออกไป ไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็น มันก็ตรงกับคำที่ว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนมุมมองเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยน แล้วมันก็เปลี่ยนจริง เพราะว่าความรู้สึก ตอนนั้นเหมือนเราได้ขับรถ ไปเที่ยวในต่างจังหวัดในที่ที่ไม่เคยไปอะ่ะทั้งๆงที่เส้นทางเนี้ย ผมก็วิ่งอยู่ตลอด มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้น สบายใจขึ้น รู้สึกเหมือนได้ไปทำงานด้วยได้ไปเที่ยวด้วย ในเวลาเดียวกันเลยเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตดูนะฮะพอไอเส้นทางที่เราเดินทางอยู่ประจำเนี่ยบางครั้งมันก็น่าเบื่อเหมือนกัน แต่ว่าแค่เปลี่ยนมุมมองว่าการออกไปทำงาน ออกไปใช้ชีวิตหรือออกไปที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยให้คิดซะว่าเหมือนเราได้ออกไปเที่ยว ในที่ใหม่ ๆ เพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมอง แค่นี้เราก็จะได้มุมมองใหม่เข้ามาได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เข้ามา ก็ประมาณนี้สำหรับเพื่อนคนไหนมี ความคิดเห็นอย่างไรทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราจะเข้ามาตอบในทุก ๆคอมเมนต์ครับ สวัสดีครับ